สำหรับคำสรรพนามในภาษาจีน จะออกเสียงตามลำดับดังนี้ คำว่าฉันในภาษาจีนคือหัวคำว่าเธอหรือคุณในภาษาจีนคือหนีคำว่าคุณหรือท่านในภาษาจีนคือหนีคำว่าเขาผู้ชายในภาษาจีนคือท่าคำว่าเขาผู้หญิงในภาษาจีนคือท่า ให้ระวังคำว่าเขาผู้หญิงและเขาผู้ชาย ซึ่งเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันคำว่ามันในภาษาจีนคือทาตรงระวังคำว่าเขาผู้ชาย เขาผู้หญิงและคำว่ามัน เพราะออกเสียงเหมือนกัน เมื่อต้องการใช้คำสรรพนามเป็นพหูพจน์ให้เติมคำว่าเหมือนหลังคำสรรพนามคำว่าพวกเราในภาษาจีนคือ我们 คำว่าพวกคุณในภาษาจีนคือ你们คำว่าพวกท่านในภาษาจีนคือ你们คำว่าพวกเขาผู้ชายในภาษาจีนคือ他们คำว่าพวกเขาผู้หญิงในภาษาจีนคือ他们